ในบทที่ 4 เราจะมาศึกษากันเรื่องของการสร้างรูปทรงอิสระ การสร้างรูปทรงจากเส้นและพื้นผิว การสร้างรูปทรงธรรมชาติ พื้นดิน พื้นน้ำ การจัดกลุ่ม กรุ๊ป จอยลิงก์เราจะมาเวิร์กช็อปกันสร้างดอกไม้ ฝึกปฏิบัติสร้างดอกไม้ และนำเสนอผลงานพร้อมอภิปรายครับ